Thank you. คุณสมบัติของผู้ประดิษฐ์ท่ารำครูผู้สอนนาฏศิลป์จะต้องทราบถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการประดิษฐ์ท่ารำเพื่อนำไปใช้ให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามความสามารถและความพร้อมของเด็ก ครูผู้สอนควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ อย่างแตกฉานผ่านการฝึกนาฏยศัพท์ ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ ฝึกปฏิบัติเพลงหน้าพาดเบื้องต้น ฝึกแม่บท ระบำมาตรฐาน และระบำเบ็ดเตล็ด การประดิษฐ์ท่ารำสำหรับเด็ก ต้องรู้จิตวิทยาเด็ก ต้องรู้จิตวิทยาเด็กเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของเด็กวัยต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์นำมาเป็นแนวทางในการประดิษฐ์ท่ารำให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย 3. เนื้อหาที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นท่ารำนั้น ต้องเหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก และมีส่วนเร้าใจให้เด็กเกิดความรู้สึกสนุกสนาน มีความสนใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อวิชานี้ ซึ่งเป็นผลสะท้อนต่อการเรียนทำให้เกิดความพร้อมที่จะเรียนได้อย่างเต็มที่ 4. มีวิธีการที่จะปรับความรู้ของตนให้ทันอยู่เสมอ 5. เป็นผู้มีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการแสดง 6. มีความสามารถในการประดิษฐ์ ออกแบบการแต่งกาย หรืออุปกรณ์การแสดงต่างๆ เช่น เครื่องแต่งกายวัสดุที่ใช้ในการแสดงที่ใช้ถือหรือสวมใส่ในการแสดงเป็นต้น 7. รู้จักประดิษฐ์ ดัดแปลงท่ารำให้ง่าย เหมาะสมกับวัยของเด็ก 8. เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และยอมรับในความสามารถของบุคคลอื่น 9. ศึกษาหาความรู้แปลกใหม่ในวงการนาฏศิลป์อย่างสม่ำเสมอ 10. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์ท่ารำ วิธีประดิษฐ์ท่ารำสำหรับเด็ก วิธีประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงนี้ ควรเริ่มจากการเตรียมความพร้อมให้เด็กเกิดความสนใจ มีปฏิกิริยาตอบเสียงเพลง ซึ่งสามารถแสดงออกด้วยท่ารำและเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงได้โดยอิสระ จากนั้นครูผู้สอนจึงฝึกท่ารำอย่างง่าย ๆ ให้สอดคล้องกับบทเพลง การเตรียมบทเรียนให้สัมพันธ์สอดคล้องกับบทเพลง และควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ การเลือกเพลงประกอบการแสดง เพลงที่จะนำมาใช้สอนควรเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องสอดคล้องกับระดับพัฒนาการของเด็ก เพลงต้องใช้คำง่ายๆ สั้นๆ การกำหนดทำนองเพลงต้องไม่ยาว วนเวียนซ้ำๆ เดิมๆ และจำได้ง่ายเหมาะกับการใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อน เด็กจะสามารถปฏิบัติได้และเกิดความสุขสนุกสนาน การเลือกเพลงต้องคำนึงถึงพุทธิภาวะของเด็กด้วย การเลือกทำนองเพลงผู้สอนอาจเลือกเพลงทำนองใดก็ได้ที่รู้จักและคุ้นเคยและสามารถนำมาใส่เนื้อร้องตามจุดมุ่งหมายที่ครูต้องการสอนเด็ก การประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงมุ่งให้เด็กเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย เช่น รู้จักบังคับกล้ามเนื้อ มือและเท้า ประสาทสัมผัสต่างๆ ให้มีการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว ข้อควรคำนึงในการประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงสำหรับเด็ก ควรใช้ท่ารำที่ใกล้เคียงธรรมชาติ เพราะพัฒนาการทางร่างกายของเด็ก ยังไม่เจริญพอการใช้แขนขาไม่มั่นคง อาจจะล้มได้ง่าย เลือกใช้ท่ารำให้เด่นชัด ตรงตามคำร้อง เช่น การเรียนแบบท่ารำของสัตว์ เช่น ช้าง มีลักษณะเด่นตรงงวง ก็สามารถที่จะใช้แขนข้างหนึ่งทำท่าสายไปมา ผีเสื้อ บินก็ขยับแขนขาเหมือนปีกของผีเสื้อที่กำลังบินเป็นต้น ปล่อยให้เด็กทำท่าอย่างอิสระ แม้จะเหมาะบ้างไม่เหมาะบ้างก็ตาม ครูควรช่วยชี้แนะเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้แสดงท่าทางอย่างอิสระ ชมตัวอย่างการแสดงนาฏศิลป์สำหรับเด็ก เพลงควบม้า กลับกลับกลับควบม้าเราชอบกลับกับกับ บกระลับคบม้าเราชอบกระรอบกับกับ วิ่งเป็นแถวจึงนับฉันขยับคบม้าด้วยคน 用。 อกบัว thank you thank you